มาวันนี้ทุนมา892 บาทนะเพราะความจ่งก็เอามา 900นะผมแอบเล่นไปแล้วนิดนึงนะมาจัดเบ็ดเจ็ดไปก่อนละกันมามามาขอยาลังคราวมาสิบสปินเหมือนเคยนะเมื่อนาตามสูตรเราตามสูตรเราบอกเลยว่าไม่เคยพลาดนะสูตรนี้ลังคราฟเนี่ยก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนการัผมกันเช่นเคยนะครับโหแล้ววายมางี้วามางี้บอกเลยว่าจังหนับดีวายมางี้บอกเลยว่าจังหนับเอ้ยมาดีเลยมาถึงก็มาดีเลยอ๋อจีเลนเอาดีมาถึงก็แตกจังหนับเลยอ๋อเกินไปป่ะพี่ชาย บอกเลยว่าเกมกินเป็นเกมหนึ่งแบบที่ผมชอบมากๆเหมือนกันนะว่านะมันแต่ดีจริงเกมเนี้ยมามามามาขอยานยันฟีเจอร์ไปเลยละกันไม่รอช้านะวันนี้มาแบบไม่รอช้าไม่รีรอสเกตเตอร์ห้าตัวนะ จังหวะนี้มาว่าไงสเกตเตอร์ห้าตัวว่าไงเออได้อยู่นะได้อยู่นะ สปินเท่าไหร่นะสปินเก้าตัวคูณคูณสี่เช็ดเคน่าจะเอาเรื่องอยู่น่าจะเอาเรื่องอยู่จัดมาขอจำแจมขอจำแจมกิเลขอจำแจมอย่าทำให้ผิดหวังเด้อ แล้วตัวคูณเพิ่มมาคูณ4อ่ะบอกเลยว่าจังหนับเพื่อนบอกเลยว่าจังหนับครับผมซื้อไป 500นะกิเลนะดีๆนะ เออเคด้วยกับ A มาจังหวะนี้คูณ5ทุกเออเอาว้ะเอาวะไปไงต่อไปไงต่อ คูณ9แล้วโอ้โหแม่ไม่ไหลหน่อยวะเพื่อน ขอไหลๆดิขอไหลๆฮัลโหลจัดมาจัดมาคูณ13ต่อเลยโโอ้หแล้วตัวคูณแม่งโคตรแบบโคตรโหดโอ้โหเต็มกราฟดอกนี้บอกเลยว่ารู้เรื่อง ดอกนี้บอกเลยว่ารู้เรื่องตัวแพงแต่ด้วยเช็ดเค มันต้องอย่างนี้ดิวะ แล้วไหลไหลต่อไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลโอ้โหไม่ไหลต่อแล้วอะแต่ไม่เป็นไรโอ้โหดอก เมื่อกี้ดอกเดียวรู้เรื่องเลยเวรางวันก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอน ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนโอ้โหเมื่อกี้แม่งแบบุดจัดนานๆ ทีจะได้อย่างนี้นะเพื่อนนะซูเปอร์เมกะไป 4,596บาทเนี่ยคิดดูดิเช็ดเคมาดีจัดจัดกีเลน ไปยาวๆไปเพื่อนยาวไปเพื่อนอีก4สปินอีก3สปินเอาชิบหาย เน็ตเป็นอะไรวะเนี่ย มามาอยู่ มา อยู่ โหนึกว่าเน็ตจะค้างแล้วเมื่อนนึกว่าเน็ตจะค้างแล้วนะเมื่อกี้นะใจหายอยู่นะ แอบใจหายอยู่นะครับผม โอ้โหแต่ดอกเมื่อกี้ถุงทองเต็มกราฟเลย เอาเรื่องจัดๆ นะครับผมสองสมิสุดท้ายมาสมิสุดท้ายแล้วว่าจังไหนหมดเกาะแล้วหรอ หมดเกาะแล้ว แต่ไม่เป็นไรเลยโอ้โหไม่เป็นไรเลยดอกนั้นดอกเดียว ดอกนั้นดอกเดียวนี่รู้เรื่องอะไรกันได้วะ เคเรียบร้อยผมหมดไปแล้วนะ โอ้โหซื้อมา 500 ซื้อมา 500 แต่ไป 4,700 เช็ดเค โคตรดี รออะไรอะครับ ขออย่าขยับคือเบ็ดขึ้นกันนิดนึงนะ ขออย่าไปเบ็ด10 แล้วกันเบ็ด10 แล้วยัดฟีเจอร์มาอีกหน่อยนึงแล้วกัน จัดไป มาเบ็ดเจ็ดแตกดีขนาดนี้มาดูว่าเบ็ดสิบจะแตกดีขนาดไหน อย่าน้อยหน้านะเพื่อนนะอย่าน้อยหน้านะรอบนี้เป็นตัวสปินว่ะ 10 สปินกับคูณ2โอ้โห น่าจะไม่เท่าไหร่เมือนผมว่าน่าจะไม่เท่าไหร่นะ น่าจะสู้ไอเบ็ดเจ็ดเมื่อกี้ไม่ได้ ก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมกิเลนนี้นะครับ สามารถตามผมมาในเมนที่ตามหมดเอาไว้ได้เลยนะนะมีปรับให้ตลอดเช่นเคยนะครับผมย้ำว่าเมนที่ตามหมดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดๆขึ้นนะครับกันนะ เบ็ดสิบอย่าน้อยหน้านะเว้ยเบ็ดเจ็ดทำไว้โคตรดี เบ็ดสิบจะน้อยหน้าอ๋อถามจริง จัดมาจัดมาขอแจมแจมมาโหล เออเอมาเหรอนี่ว่าไงเคด้วยเคด้วยช่องสองมาเคด้วยเคด้วยว่าไงเคด้วยโอ้โหเอมาทำไมวะเนี่ยกูจะเอาเคด้วยจิตคกแล้ววายช่องสองนี้ก็สวยงามนะครับหลายๆน้อยหลายๆน้อยเพื่อนหลายๆน้อยว่าไงไม่ไหลไหลยากไหลเย็นซะด้วยนี่เคด้วย มาหลายๆนะขอแบบหลายๆนะคูณสิบเอ็ดแล้วตัวคูณคูณสิบเอ็ดแล้วเนี่ยฮัลโหล โอ้โหมันโอ้โหเอเอเอขาดช่องสามช่องเดียวเองชิดเค้เสียดายดูทรงแล้วน่าจะกินแห้วว่ะเบ็ดสิบนะเพื่อนผมดูทรงแล้วน่าจะกินแห้วนะครับผม โอ้โห ดูดี ดูดี มันขาดช่องเดียวตลอดเลยไม่ขาดช่องเดียวตลอด เรียบร้อยเออยยังได้ถุงท้องด้วยดอกนี้คูณสิบเอ็ดไปไปไงต่อไหลยไหมไหลยหน่อยดิเพื่อน มันไม่ไหลดิประเด็น่ะแต่ยังได้ก้อนโตมาอหกสิบสี่บาท ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าได้อยู่แหละ ถึงจะขาดทุนอยู่ก็เถอะซื้อไปเจ็ดร้อยตอนนี้ไม่ได้มาสี่ร้อยเองเรียบร้อยขาดทุนจนได้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ครั้งที่แล้วได้มาเยอะแล้วนะเป็นเจ็ดอ่ะโอเคเมื่อวันนี้ของพาได้เป็นเท่านี้เลยนะครับโอเคเกมกิเลนถือว่าแต่ดีมากเลยนะมานะถ้าใครชอบพี่นี่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรลงใจให้ผมกันเช่นเคยด้วยนะครับใครตามมาเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ผมหมดเอาไว้ได้เลยนะครับเมื่อนะมีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับ